เราจะมีวิธีการอัพรูปโปรไฟล์ Facebook ให้ชัด และมีคุณภาพเท่ากับต้นฉบับได้ยังไง เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการอัพรูปโปรไฟล์ลงบน Facebook ของเพื่อนๆนะครับ ซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วในปี 2021 นะครับ หลายๆคนมีปัญหาว่าอัพรูปไปแล้วมันไม่ชัด อัพผ่านแอป Facebook โดยตรงโดนตัดสัดส่วนให้เหลืออยู่1ต่อ1 อยากจะทำให้มันเหมือนต้นฉบับ ขนาด 16 ต่อ 9 มายังไง ขนาด 9 ต่อ 16 มายังไง ก็ขอให้อัพไปเป็นแบบนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับ ว่าในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆทำทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ Android ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ระบบปฏิบัติการอะไรก็กดข้ามไปตามที่ระบบปฏิบัติการของเพื่อนๆได้เลยนะครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับ ฝากเพื่อนๆ กดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b o Boy สนมนะครับ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัพแบบปกติของเรานะครับ เพื่อนๆ ก็เข้าไปที่แอป Facebook ใช่ไหมครับ อ่า แล้วก็ แล้วก็ไปที่โปรไฟล์ของเพื่อนนะครับ ไปอัพรูปโปรไฟล์ตรงนี้ใช่ไหมครับ อ่า ก็บอกว่าเลือกตรงนี้เนาะ แล้วเราก็เลือกภาพที่เราต้องการที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับก็เป็นรูปพีบ้าพีบออ่ะสมมุติผมเลือกเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับ สังเกตว่าภาพจะโดนตัดเป็น 1ต่อ1นนะครับแต่เพื่อนๆไม่อยากได้แบบนี้ อยากได้เป็นแนวตั้งนะครับซึ่งเราก็ถ่ายมาแบบพอร์เทรต4ต่อ 3 หรือว่า 9 ต่อ 16 อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีนี้จะไม่ตอบโจทย์กับเพื่อนๆนะครับถ้างั้นเราไปดูวิธีแรกสำหรับฝั่งของ iOS กันครับ แนะนำแบบนี้นะครับ เพื่อนๆที่ใช้ iPhone หรือว่า iPad นะครับ ให้พยายามใช้แอปพลิเคชัน Safari ในการอัปรูปโปรไฟล์นะครับ ไปกันเลย เข้าไปที่แอป Safari นะครับ แล้วก็เข้า Facebook ของเพื่อนๆได้เลยครับ สังเกตว่าข้างบนนะครับถ้าเพื่อนๆไปแตะนะครับจะเป็น m.facebook.com นะครับวิธีการเปลี่ยนในฝั่ง iPhone นะครับถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับ มุมบนนี้จะเป็น A เล็ก A ใหญ่ ภาษาไทยจะเป็นกอเล็กกอใหญ่นะครับ ก็กดเข้าไป แล้วเลือกคำว่าขอเป็นเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปนะครับพอกดเข้าไปอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบของเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับ เราอาจจะต้องใช้วิธีการช่วยโดยการไปแตะที่ข้างบนแล้วพิมพ์คำว่า w w w f a c e b o o k c o m นะครับ เขาก็จะปรับหน้าต่างหรือว่าหน้าจอให้มันคล้ายๆกับ Facebook ที่อยู่ในเดสก์ท็อปแต่ว่าย่อลงมาในรูปแบบของมือถือนะครับเพื่อนๆก็ไปกดที่ขีด 3 ขีดนะครับ แล้วก็เลือกไปที่โปรไฟล์ของเพื่อนๆเลยนะครับ วิธีการอัพก็คล้ายๆกันกับในคอมพิวเตอร์เลยนะครับกดที่รูปกล้องนะครับ แล้วก็ไปที่คำว่าอัปโหลดรูปภาพนะครับ เลือกคลังภาพได้เลยครับ จากนั้นเราก็เลือกภาพที่ต้องการนะครับ ยกตัวอย่างเป็นภาพนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับ ภาพก็จะบอกว่าขนาดจริง 11.8เมกะไบต์นะครับ แล้วกดเลือกได้เลยครับ เขาก็ทํทำการประมวลผลนะครับ เพื่อนๆ รอแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับ เพื่อนๆ สังเกตเห็นไหมครับ ก็จะมีเห็นแบบว่ามันเป็นแนวตั้งไม่เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับ ซึ่งเพื่อนๆก็ค่อย ๆ เลื่อนนะครับ เลื่อนๆลงมาแบบนี้ ในส่วนนี้นะครับอาจจะปรับให้มันใหญ่หรือมันเล็กตามวงกลมนะครับ ซึ่งภาพจะแสดงในรูปของวงกลมนั่นเองนะครับ เราก็กดบันทึกไปได้เลยนะครับปุ๊บ อ่า แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ เท่านี้รูปโปรไฟล์ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบดูในแอป Facebook กันครับ เข้าไปที่แอป Facebook นะครับ กดเข้าไป ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อน ๆ ก็ใช้นิ้วลากลงมาแบบนี้นะครับ ให้ทำการรีเฟซเห็นไหมครับ รูปโปรไฟล์ก็จะมาอยู่ในลักษณะแบบนี้เราเลื่อนลงไปดูครับเรากดเข้าไปดูครับ เห็นไหมครับภาพก็จะเป็นสัดส่วนเต็มถ่ายมายังไงก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ ความชัดนะครับก็สามารถขยายดูได้นะครับ ซึ่งก็ชัดพอสมควรนะครับ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆ อัพผ่านแอป Facebook โดยตรงก็อาจจะโดนปรับลง แม้กระทั่งสัดส่วนรวมถึงคุณภาพของรูปด้วยนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันฝั่งของ Android กันครับ สำหรับฝั่ง Android นะครับ ผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้กับแอป Chrome หรือว่า Google Chrome นะครับ กดเข้าไปนะครับ แล้วเราก็กดแถบใหม่ เข้าไปที่แอป Facebook ได้เลยครับ ก็จะมาลักษณะคล้ายๆ กับในส่วนของหน้าจอของมือถือนะครับ วิธีการเปลี่ยนนะครับ ให้ไปที่จุด 3 จุดข้างบนนะครับ บางเครื่องอาจจะอยู่ข้างล่างนะครับ ก็สังเกตดีๆนะครับ กดเข้าไปนะครับ แล้วก็เลือกคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับ ติ๊กเครื่องหมายถูกได้เลยครับ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ เขาก็จะปรับมาเป็นแบบนี้ถ้าสังเกตตรง URL ดีๆนะครับ จะเป็น m.facebook.com นะครับ เรากดเข้าไปนะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่า w w w f a c e b o o k c o m นะครับให้เป็น w w w นะครับ หน้าจอก็จะคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ยัดมาใส่หน้าจอมือถือนั่นเองนะครับ แล้วเราก็ไปที่ขีด3ขีดนะครับ เลือกไปที่โปรไฟล์ใช้ 2 นิ้วนะครับทำการย่อหรือขยายนะครับ ผมอาจจะย่อแบบนี้เลยเนาะเราก็ไปเหมือนเดิมครับไปที่รูปกล้องนะครับ แล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะครับ เลือกภาพที่อยู่ในเครื่องได้เลยครับ สมมุติเลือกเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับ เลือกเป็นภาพนี้นะครับ แล้วก็กดแตะเข้าไปเลยนะครับ เขาก็จะทำการประมวลผลแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับ จะมาในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันนะครับ มีข้างบนและข้างล่างนะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะขยายหรือย่อได้นะครับ ไม่ต้องกดครอปใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ เสร็จแล้วเพื่อนๆกดบันทึกได้เลยครับบันทึกเลยนะครับ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งภาพโปรไฟล์ของเราก็จะเปลี่ยนตามนะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบดูในแอปของ Facebook ฝั่ง Android นะครับ กดเข้าไปที่ Facebook นะครับ แล้วไปที่โปรไฟล์เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแล้ว ถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ใช้นิ้วลูดลงมานะครับลูดปื๊ดแบบนี้ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งอ่าแล้วก็เลื่อนลงครับเห็นไหมครับ อันนี้ภาพแรกอันนี้ภาพที่ 2 กดเข้าไปดูครับ ก็จะเห็นลักษณะภาพเต็ม สัดส่วนของที่เราถ่ายมาเป๊ะๆเเลยนะครับ ใช้ 2 นิ้วขยายดูนะครับ ภาพก็จะดูชัดนั่นเองนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการอัปเดตรูปโปรไฟล์ให้ชัดในปี 2021 แบบนี้ทั้งฝั่งของ iOS แล้วก็ฝั่งของ Android นะครับ เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ ดแชร์ แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้เสมอครับ และที่สำคัญเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอรวมถึงเทคนิคดีๆที่ใช้ในมือถือนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนุกด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube ครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ มีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆ กดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ